เอามาแล้วมาแล้วเขาบังนี่หนักๆเขาบังนี่บังนี่บังนี่เติมได้ไหมเขาบังนี่เติมเอามาแล้วมาแล้วโอ้ดูดิมันไม่ไหลต่อเอาบังนี่เติมเลยปุ๊บผมโอเคครับผมก็ขอกร ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผม วันนี้อยู่กับผมนะครับหนุ่มนาเกลือนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกม Buffalo Win นะครับผมของค่าย PG Slot นั่นเองหรือ Slot PG Slot PG l a s สนะครับผมวันนี้เรามาที่ทุน 400บาทนะผมมาก่อนที่เขารับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผม โอเค ก็คลิปนี้นะครับ มีแจกเครดิตฟรีอีกแล้ว โอ้โหแจกเยอะเกิน แล้ววันนี้ผมมาในมอดฝอยทองอ่ะไอ้ฝอยคาร์โมโอ้โหที่ผมผมนี่สวยสุดทุย ที่ผมผมไหวกันทุยกูไปพูดแล้วลิ้นพันกันนะผมอ่ะคลิปนี้มีแจกเครดิตฟรีนะผมอ่ะผมจะย้ำกติกาก่อน คือผมจะใบ้นะครับผมในช่วงการดูคลิป อ่าใบไปเรื่อยๆนะผมว่ามีตัวอะไรมั่งนะ ก็ให้ทุกคนฟังนะ ผมย้ำเลยนะ ฟังทุกตัวอักษรเลยนะครับผมอ่าเอาบางนี้มาแล้วอ่านะผมผมจะใบไหมนะแต่ผมจะไม่บอกนะ ผมว่ามีแบบ เออแบบเออ แบบกี่ตัวกี่ตัว เอาให้ฟังเอาเองนะผมอ่าเอาบางนี้เติม F โอ้ยไม่ไหล ใบนะครับผมใบแล้วนะฟังดีๆ ผมจะเริ่มใบแล้วนะผมอ่าฟังดีๆอ่ะหมายแล้วหมายแล้วโอ้โหวันนี้โอ้โหมากระมาดฝอยโตฝอยฝอยคัดโม่โอ้ที่ผมผมนุ่มสวยเพราะผมใช้ซันซิลซันซิลต้องเข้าแล้ว อืมได้กดไปกดมาแม่งกำไรมาสองร้อยแล้วทุกกำไรมาสองร้อยแล้วว่ะทุกคน เลิกเลย เอาบังนี่มาแล้วมาแล้วนี่ไม่ใช่ผมจะเริ่มใบนะครับผมมีตัวหนึ่งนั่นแหละหลุดออกไปนะผมฟังกันดีๆฟังกันดีๆนะย้ำเลยนะ ฟังกันดีๆนะครับ ผม เอาไปเล่นได้เลยนะครับผมเป็นเงินจริง ๆ ที่ผมเติมเข้าให้นะเครดิตฟรีเนี่ย เออ พอเล่นได้สามารถถอนได้เป็นเงินจริงนะผมเฮ้ยเอาบังนี่มาไหมอืออานะผมอ่าโอ้โห ตอนนี้ตอนนี้รุบทุนครับผมรุบทุนไหลหน่อยไหลหน่อยโอ้โห ไม่ไหลเลยอะคืออะไรอ่ะเอาบังนี่บังนี่อโอ้มันไม่เข้าง่ายหรอกพี่อืมอย่าหลอกกูเลยสอเอ้ย เอาเติมเลยกับผมเฮ้ย มันเอาเรื่องเกินเป็นสามสิบเลยอะทุกคน เฮ้ยมันเอาจัดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูจะบ้ากันละมังเออลืมบอกเวลาที่เล่นตอนนี้เลยนะผมเวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสิบสองนาทีนะครับ ผมเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าเฉยอะแต่ถ้าเข้าแล้วว่าวนี่ก็ไม่เอานะเอาบังมาแล้วมาแล้วไหลหน่อยไหลหน่อยพันมาเออเติมหวานเติมเลยก็เติม ไหลไหลไหลเออมาเร็วขอคุณหกขอคุณหกเออไหลไปทีเดียวทีเดียวเออเอาบังดิเติมเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เด็บบิ๊กวินสวยครับผมสวยหูกำไรมาโค้งนอนอ๋โอ้ไม่ไหลเลย เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรไปอ่ะไหลไปยาวไปยาวไปอ่ะปีเอามาดิเติมโอ้ยมันไม่ค่อยไหลเลยว่ะทุกคน ดูดิไหลไม่พอไม่ว่าวด้วยไอ้ไม่ไหลไม่พอว้าวด้วยดูดิดูดิดูมันทำเฮ้ยเกินไปเพื่อนขอสองพันเถอะกูขอร้องโอ้เรียบร้อยว่ะ เอามาแล้วมาแล้วขอบังนี่หนักๆขอบังนี่บังนี่บังนี่เติมได้ไหมขอบังนี่เติมเอามาแล้วมาแล้วโอ้ดูดิมันไม่ไหลต่อเอาบังนี่เติมเลยครับผมเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันร้อนอุ้ยคูณสิบด้วยเท่าไหร่อ่ะอุ้ยไม่กล้าเวนเฮ้ยเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินว่ะ เท่าไหร่วะเมื่อกี้พันอุ้ยซุปเปอร์เบกาวิน เอาเรื่องจัดนะครับ น้องๆฮีทำไมหนุ่มนาเกลือมันเอาอย่างเงี้ยอุ้ยเอาเรื่องจัดเลยโตทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า แห่งทุ่งแอฟริกาว้าซื้อฟิลิปปินซื้อไปครับผม จัดไป มาลองซื้อดูหน่อยนะ จริงควรเลิกได้แล้วนะได้มาขนาดนี้ผมทุน 400 นะมาผมเราซื้อฟิสปินที่เบ็ด10บาท 750 นะ ดูกันสิจะเลิกกันที่เท่าไหร่อ่าผมบายไปแล้วนะครับผมผมบายไปแล้วนะอีอีเอาบางทีเต็มเหมือนโอ้ ไม่ไหลเลยอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเอาบางทีมาแล้วมาแล้ว อีอืเออีอเออหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดโจเฮ้ย เอาฟิสิปปินมากั้นทำไมวะ เกินไปหรือเปล่าทางแค่นี้แหละทำมันทำมันไงเกลือเกินไปเปล่าโอ้ก้าวก็ไม่ได้นะก้าวฉลบมาทั้งตัวเรียบร้อยเลยนะผมอาบางนี่มาแล้วมาแล้วไหลไปไหลไป โอ้ไม่ไหลเอาบางนี้เติมเลยครับผมอโดอกยงยงเงี้ยโอ้ดูดิเราจะร้องไห้ร้องไห้กูสั่งซื้อฟิสปปินเจ็ดร้อยเลยนะเว้ยไหลหน่อยเอาบางนีมาเลี้ยมาเลี้ยวไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลเอาบางนี้เติมเลยครับผมฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้โอ้โหผมผมผมผมปล่อยกันหม้อกูบิ๊ก โอ้สี่รอบผมว่าเรียบร้อยนะจะโดนแดกนะผม เอ้ยโอ้ฟิลิปปินอีหยังวะสูคนสิบสองแล้วเด้บานี่เอามาแล้วตัวแพงตัวแพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่เอามามันหน่อยมันหน่อยครับเพิ่มมันหน่อยไหลหน่อยเอามาแล้วมาแล้วไหลหน่อยไหลหน่อยไหลโอ้วายเอาบังนี้เติมเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ผมยาวพริ้วสวย ไม่กล้าวินเฮ้ยขาดทุนนะเปล่าเอ้ยกำไรนิดนึงสองรอบสุดท้ายโอ้ เอ้ย ได้อยู่ขอกูขอร้องละรอบสุดท้ายไหลหน่อยไหลหน่อยขอขอร้องอ๋อเรียบร้อย ได้อยู่นะผม เกมนี้ใครเคยได้ตัวคูณมากสุดเท่าไหร่นะผมช่วยมาคอมเมนต์นะผมทีนะ ผมอยากรู้ ผมได้ไม่เคยไม่เกินสิบห้าสิบหกทุกรอบนะผม เฮ้ยกำไรอยู่นะไม้นี้นะผมจบไปที่หนึ่งพันสอองร้ยนะ โอเค ขอเลิกเลยละกันนะครับผมเรามาที่ทุนสีร้อยนะกำไรมาสามพันฝ่า โอเค ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลียกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะส่วนใครได้ได้ได้เครดิตฟรีกันแล้วเนี่ยลืมมาเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะ ผมน่าไปทุยว่าไปรับกันมาแล้วนะส่วนใครที่ฟังทันก้าวไปใส่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้อาจารย์สวัสดีครับ